สมันตานจักวาเลสุอัตรากัจฉันตุเดวตาสัทธมังมุนิราชัสสสุนันตุสักกะโมคันดัง สังเกคาเมจารูเปงกิริสิขราตเตจันตลิเควิมาเนงดิเปรัตเทจักาเมตารุวนะกหเนเกหวัตุมมิเคเตง ภูมานจายันตุเดวานชระธรวิสเมยคกันทับบนากาติทันตาสันติเกยังมุนิวะระวัจนังสาธโวเมสุนันโต ธรรมสวนคาโลอายัมพดันตาธรรมสวนคาโลอายัมพดันตาธรรมสวนคาโลอายัมพดันตา